วิธีประกอบเตียงขนาด 5 และ6ฟุต เตียงหนึ่งหลังประกอบด้วยกล่อง3กล่อง กล่องที่ 1 ประกอบด้วย หัวเตียงเหล็กและท้ายเตียง2ชิ้น คานหัวเตียง1ชิ้น แผ่นหัวเตียง1ชิ้น คานรับระแนง4ชิ้น มาพร้อมกับถุงซิปล็อก ภายในมีสกรู8 ตัว น็อตตัวเมีย3ตัว แหวน4ตัว เหล็กฉาก2ชิ้น และน็อตตัวผู้หนึ่งตัว กล่องที่สองประกอบด้วย เหล็กข้างเตียงสองชิ้น คานกลางหนึ่งชิ้น และเหล็กคานกลางหนึ่งชิ้น กล่องที่สามประกอบด้วย แรนแนง 20 ชิ้น สำหรับเตียง 6 ฟุต หรือ 18 ชิ้นสำหรับเตียง 5 ฟุต วิธีสังเกตหัวเตียง แผ่นหัวเตียงจะมีรูสี่รู สำหรับติดแผ่นหัวเตียง ส่วนแผ่นข้างซ้ายขวา สังเกตส่วนของหัวเตียงจะมีรูสำหรับติดคานหัวเตียง ขึ้นโครงเตียงด้วยการเอาเหล็กหัวเตียง และท้ายเตียงประกอบเข้ากับเหล็กข้างเตียง สวมคานหัวเตียงเข้ากับหัวเตียง ใส่แหวนรองตามด้วยเหล็กฉาก ใส่แหวนรอง และไขน็อตตัวเมีย จากนั้น ให้ใส่แผ่นของหัวเตียง แล้วยิงสกูด้านล่างสี่ตัว ด้านบนสี่ตัว ใส่คานกลางเข้ากับเหล็กคานเตียง ใส่น็อตตัวผู้พร้อมแหวนลอง อีกด้านหนึ่งให้แหวนลองแล้วไขด้วยน็อตตัวเมีย ใส่คานทั้งสี่ชิ้น แล้วใส่เหล็กละแนงทั้งหมด เป็นอันเสร็จเรียบร้อย